เริ่มคลิปมาก็เห็นทรงไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ย ฮัลโหล เอาหน่อย เฮ้ยมันจะไม่แตกเลยวะ เฮ้ยถามจริงตั้งแต่หมุนมาเลยเห็นแตกรอบเออเอาหน่อยแล้วดักแล้วว่าไงดักแต่แดงแม่งไม่ไหลอีกและตัวคูณเกมนี้แม่งมันเก็บค่อนข้างยากนะ ผมเลยไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่ คือมันต้องแบบมันต้องแตกให้เป็นผีเสื้อมันถึงจะไปคูณให้อะคูณแบบทวีคูณนะเพื่อน ขออยญาจัดเบ็ดสองเลยแล้วกันเบ็ดหนึ่งมันช้าเกินว่ะ มันไม่สะใจนะเมื่อนะ เอ้า สเก็ตเตอร์เข้าเฉยเอ้าฟีสปินเข้าเฉยเลยไป เข้าแบบงงๆก็หมุนแบบงงๆเนี่ยนะครับผม ผมก็งงเหมือนกันนะเมื่อนอะไรวะมันจะเข้ามันก็เข้าเฉยเออแล้ววายช่องสองนี้ก็สวยดี วายช่องสองนี้ก็สวยงามเลยขาผีเสื้อบินปลาจัดไปคูณ20ดูดีดูดี มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องในฟรีไว้เกมเพื่อนฟรีม่งแตกดี นี่ไงนี่ไงแล้ววายมาการันตีการแตก แล้ววายการันตีการแตกแบบนี้บอกเลยว่าแจมบอกเลยว่าแหลมเพื่อนบอกเลยว่าแจมบอกเลยว่าแหลมครับผม โอ้โห คูณ30 ว่าไง คูณ30 ว่ายังไงแตกหรือเปล่าโอ้โหคูณ30 ยังไม่แตกเสียดายว่ะ เดี๋ยวรอหมุนเพิ่มมานิดหน่อยนะ ถือว่าได้อยู่ ถือว่าได้อยู่ ผีเสื้อมาเลยว่าผีเสื้อบินไปดิวายช่องสองนี้สวยงามเลย โอ้โห คูณ35 คูณ 35 ว่ายังไง แตกหรือเปล่า จังหวะนี้แตกซะด้วย หมับไปดีได้อยู่อะได้เยอะโอ้โหดูจะไหลกุหลาบเสียดายกุหลาบ กุหลาบเกือบเข้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้ววายมาการันตีการแตกแล้วเมื่อวายการันตีการแตกสามช่องติดอย่างนี้ บอกเลยว่าโคตรแหลมโคตรแจ่มโคตรว้าวครับผมคูณสี่สิบห้าคูณสี่สิบห้าว่ายังไงคูณสี่สิบห้าโอ้โหมันเกือบจะแตกอยู่แล้วเพื่อนเสียดายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เมื่อกี้โอ้โหถ้าคูณสี่สิบห้าแตกผมบอกเลยว่าจังหนับนะเมื่อนะบอกได้สองคำเลยว่าจังหนับ ขอกหน่อยได้ไหมขอกหน่อยได้ไหมเออขอกหน่อยดีวะ เอาหน่อย ไหลไหลไหลไหลไปอย่างนั้นแหละไหลไหลไปอย่างนั้นแหละ ดักแน่ ผีเสื้อมาแล้วโหคูณห้าสิบห้าเมื่อคูณห้าสิบห้าว่ายังไงคูณห้าสิบห้าแม่งยังไม่แตกอีกเลย กูกำหมัดแล้วนะกูกำหมัดแล้วนะ มาฟรีในฟรีไปดิ ฟรีในฟรีไปดิรอบได้รอบสปินเพิ่มอยู่ ได้อยู่ได้อยู่ ถือว่าได้อยู่นะเมื่อนะ ได้รอบสปินเพิ่มอีกสามรอบผม ขอจำแจมขอจำแจมเด้อสามรอบเนี่ย มาดิไหลๆไปนี่ถ้าคูณ55 แตกแบบเต็มกราฟนะมึงบอกเลยว่ารวยบอกเลยว่าโดดครับผมมาวาไงคูณ55 มาแล้วว่าโอ้โห แล้วคูณ60ซะด้วยคูณ60 ไปดีมาบเข้าไว้ดอกนี้ โอ้โห240บาทเมื่อน รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปดีขารออะไรอ่ะ ซุปเปอร์ไม่กลับไป 257 บาทดอกเดียวรู้เรื่องเลยเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องครับผมรอคอยมาตั้งนานแม่งมาแตกดอกสุดท้ายนะเมื่อนะ เอาเรื่องแต่ไป 408 บาทเบ็ด2แล้วนี่ ไปดิรอแล้วขออยากขยับเบ็ดกันเลยไปเบ็ดห้าเลยแล้ว กันนะเพื่อนนะเพื่อความสะใจครับผม โอ้โหรอคอยมาตั้งนาน กว่าไอช่องสุดท้ายมันจะแตกไอช่องตัวคูนะเช็ดคกขอข้าฟรีสักรอบได้พอเลย ขอข้าฟรีสักรอบได้พอใจเลยอะ มา มา มาว่ายังไงกันต่อว่ายังไงกันต่อครับผมเฮ้ยแล้วซีสปินมาสองตัว แล้วขอยตัวนึง ขอยตัวนึงมา ขอยตัวนึง ว่าไง ขอยตัวนึง ว่าไงโอ้โหขาดตัวเดียวเองอะวายช่องสองงี้บอกเลยโอ้โหวันนึกว่าจะไหลกำลังจะชมวายช่องสองเลย นี่ไงนี่แล้วไหลอย่างนี้แล้วไหลอย่างนี้ตัวคูณสิบว่าไงคูณสิบว่าไงคูณสิบแตกจัดด้วยมาว่ามาว่าทรงมาแล้วทรงมาดีจัดจัดบอกเลยว่าทรงมาดีจัดจัดครับผม โอ้โห เอาเรื่องเอาเรื่องมาแต่สี่สิบบาทดอกนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่นะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะผม เดี๋ยวโลภล้วจะหมดอย่างคลิปที่แล้วนะโอ้โหแม่งกำไรกำลังมาอะไรคลิปที่แล้วโลภไปหน่อยหมุนไปหมุนมาแม่งหมดตูดแล้ววายการันตีการแตะดอกนี้ วายการันตีการแตะไปดิและผีเสื้อมา2ตัวจุกจุกไปครับ ผมคูณ15ว่าไงคูณ15 คูณสิบห้าจะแตกหรือเปล่า แตกซะด้วยมา นี่หมับก้อยครับผม เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโห เบ็ดห้ามาว่ะเบ็ดห้าบอกเลยว่าโคตรมาไปเบ็ดสิบเลยแล้วกัน ถ้าเบ็ดห้ามาดี ขนาดนี้เบ็ดสิบผมว่าต้องมาดีบ้างแหละ ก็ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมผีเสื้อนะ สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเมื่อนะ มีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังโดนโกงกันด้วยนะครับ ขอจำแจมอีก สักดอกสองดอกได้ไหมล่ะเออแล้ววายการันตีการแตกมาอีกแล้ววายการันตีการแตกมาแล้วโอ้โหมาดีมาดีคูณสิบวายคูณสิบแตกหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงวายช่องสองวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังว่าคูณสิบห้าซะด้วยหมับเข้าวายไปดีครับผมมาว่าไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ เรื่องจัดจัดครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วสามร้อยสองบาทโอ้โหนี่นอกเกมนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ในฟรีนะเมื่อนะบอกเลยว่าโคตรเอาโคตรตึงอะ ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเกมนี้ก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นวายช่องสองมาแล้วโอ้โหวายช่องสองไม่แตกได้ไงวะขออีกหน่อยเพื่อนขออีกหน่อยขอแบบทะลุพันหน่อยได้ไหมทะลุพันหน่อยก็ยังดีไหลไหลว่าไหลไหลอยู่ว่ะไหลไหลอยู่ว่ะโอ้โหไปถึงคูณห้าแล้วว่ะ อยากเข้าฟรีสักรอบแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อนนะมันดูเงี้ยงเี้ยเหงาเแล้วเนะี่ยขอเข้าฟรีสักรอบได้เปล่าฮัลโหลนี่นี่สปีดเป็นมาสองตัวแล้ว เมื่อผมเห็นอยู่ข้างบนอ่ะฟิสปินมา 2 ตัวแล้วจังหวะนี้ฟิสปินมา2ตัวแล้วอู้นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเข้าฟรีดูทรงแล้วเข้าฟรีแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยครับผมนี่แหละที่กูต้องการนี่แหละโอ้โหมาว่ะ ขอจำแจมนะขอจำแจมนะมาถึงก็แจมเลยมาถึงก็แจมเลยวายการันตีการแตกไปเลยมาถึงก็วายการันตีการแตกไปแล้วผีเสื้อมา 2 ตัวอย่างนี้แจมว้าวบอกเลยว่าแจมว้าวคูณ25คูณ25ว่าคูณ25 แตกหรือเปล่าโอ้โหยังไม่แตกแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแล้ว แต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตแตกไปแล้ว219บาทว่ะมาจะจัดทรงมาดีจัดจัาผมบอกเลยว่าทรงมาดีจัดจัด แล้ววายช่อง2วายช่อง 2 ไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนผมบอกแล้วเรื่องครับผม ขอวายการันตีการแตกแบบเยอะๆบอกเลยว่าจังหนับ วายแม่งเข้าดีจัดเลยวันนี้ถ้าเอาทุนมันเยอะกว่านี้หน่อย น่าจะแจ่มนี่ไงแล้ววายการันตีการแตกไปแล้วเพื่อนวายการันตีการแตกมาอย่างนี้สวยงามอารามแท้แลตะลึงดีก็บอกเลยว่าสวยงามอารามแท้แลตะลึงครับผมโอ้โหคูณสามสิบซะด้วยคูณสามสิบว่าไงคูณสามสิบแตกซะด้วย เอาเรื่องคูณสามสิบห้าซะด้วยจัดไปดิหูดอกนี้รู้เรื่องบอกเลยว่าดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลต่อไหลต่อไม่รอแล้วนะ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ก้อนหนึ่งนะเมื่อสองร้อยแปดสิบสามบาทไปดิโอ้โหแม่งแตกดิบแต่ดีจัดจัดบอกเลย แตกไม่หยุดไม่หย่อนนะเพื่อนแล้วยังมาต่อว่าดอกสุดท้ายก็ยังมาสปินสุดท้ายก็ยังมาแล้วมาก้อนใหญ่ซะด้วยก้อนใหญ่ซะด้วยคูณ40คูณ40ว่าไงคูณ40แตกพอดีมับก็ไว้ก็หมูคูณ45ซะด้วยโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าจังหนาเพื่อนๆบอกเลยว่าจังหนาคูณ 50มับเขาให้ไปดีโอ้โหโอ้โห โอ้โห พาไม่ทันแล้วแม่งไหลรัวจัด แม่งไหลรัวจัดเพื่อนเกินไปแม่งมาก้อนสุดท้ายพอดีเลยเช็ดโคกซุปเปอร์ไม่กลับไป1,938บาทเพื่อนเป็น10นะเนี่ย